เป็นตอนเล่นกีฬานะครับเล่นไอฮอกกี้ครับผมฮอกกี้น้ำแข็งก็เกิดจากการประทะครับเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาประทะครับแล้วผมโดยจังหวะที่โดนบอลประทะเป็นจังหวะผิดกฎกติกาประทะจากข้างหลังครับผมเลยทำให้เอาบิดครับเลยทำให้เอ็นขาดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดุร้าวครับ ขยับเข่าไม่ได้เพราะมันชาไปแล้วก็ยืดไม่ได้งอไม่ได้ครับผมไปหาหมอก่อนนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ก่อนเฉยแล้วมันเอ็กซเรย์เฉยปกติครับมันมองไม่เห็นครับผมก็เลยไปทำเข้าเครื่อง MRI ครับถึงจะรู้ผลว่าเป็นอะไรบ้าง ผมก็ใส่เปลือกตามที่คุณหมอบอกนะก็ประมาณสองสามเดือน ก็พอถอดมาผมก็กลับไปเล่นอีกมันก็เป็นอีกเดือีกหนึูงือีกครับก็เลยมาทำมาเข้าทำการรักษาที่เวชทันครับผม ก็มีแนะนำครับแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมา ก็เลยมาหาคุณหมอทัชพลเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความคำแนะนำมาว่าต้องทำยังไงบ้างเขาก็ตรวจเบื้องต้นก่อนครับ จับแบบดึงแบบ เช็คเข่าครับว่ามันหลวมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า แล้วก็ให้เขาทำ MRI อีกทีนึงครับผม เอ็นที่มันเคยขาดมันเชื่อมมันเชื่อมจริงๆครับ แต่มันเชื่อมผิดที่ครับผมก็เลยต้องตัดเอ็นแล้วก็ต่อใหม่ ครับผมเขาแนะนำให้เป็นการส่องกล้องผ่าตัดครับ ผมเพราะว่าจะเป็นได้แผลที่เล็กลง แล้วก็บาดแผลจะไม่ใหญ่ครับผมแล้วก็ระยะเวลาฟื้นตัวจะ ไม่นานเท่ากับผ่าตัดแบบปกติครับ ผมก็สอบถามหมอนะครับว่า ถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยครับมันจะกลับไปไปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่าถ้าหายปกติแล้วก็จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่การแบบสปีด การจำอะครับมันจะลดน้อยลงกว่าเหมือนคนจะลดน้อยลงกว่าคนปกตินิดหน่อยครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการออกกำลังกายครับหลังจากสี่ห้าวันไปแล้วครับเขาก็จะให้เข้าเหมือนแบบเป็นเครื่องแบบ ฝึกงอเข่าครับเป็นเครื่องแบบจัดองศาว่าให้เขางอได้กี่องศาอะไรประมาณนี้ครับบอกว่าให้พยายามลงน้ำหนักขาที่่าไปครับพยายามลงน้ำหนักไปเรื่อยๆครับฝึกฝึกกล้ามเนื้อครับฝึกกล้ามเนื้อขาที่มันเสียไปประมาณตันครับให้ฝึกงอขาแบบขึ้นเรื่อยๆให้มันได้แบบงอได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยครับต้องประมาณ 3 วันนะครับก็เริ่มเดินได้เริ่มแต่ก็คือก็เดินได้ปกตินะครับหลังผ่าตัดแต่คือก็ใช้ไม้ช่วยอย่างนี้ครับก็เดินเดินได้ พอใจมากเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เวลาออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันก็จะกังวลว่ามันจะหลุดไหมแบบมันจะปวดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ แต่พอผ่าตัดเสร็จก็จนถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกโอเคขึ้นเยอะแล้วเพราะเพราะว่ามันไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะแบบไหวไหมกล้ามเนื้อจะไหวไหมมันจะหลุดดินหรือเปล่าอะไรงี้ยครับก็ออกกำลังกายได้เต็มที่มากขึ้นครับผมเพราะว่าหมอให้คำแนะนำดีครับแล้วก็ คุณหมอแนะนำอะไรมาก็เอาไปเอาไปใช้ แล้วมันก็ดีครับ ส่งผลดีกับตัวผมเองด้วยครับผม โรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI